สวัสดีครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญเม็ดแตงรุ่นเจ้าสัวน้อยนะครับ ของหลวงปู่แสน ปะสันโน วัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เดี๋ยวมาติดตามดูพิมพ์ทรงของเหรียญนนะครับ ว่าจะสวยงดงามแค่ไหนนะครับลวดลายงดงามเพียงใดนะครับ เดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับ พระที่ผมได้มานะครับเหรียญเม็ดแตงรุ่นเจ้าสัวน้อยของหลวงปู่แสนประสันโนนะครับวัดบ้านหนองจิก ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นรายการรุ่นเนื้อนะครับ ซึ่งรายการรุ่นเนื้อเนี่ยทั้งหมดมีด้วยกันอยู่ด้วยกันสามิบเจ็ดรายการด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นเจ้าสัวน้อยนะครับจัดสร้างนี่จะมีอยู่ จัดสร้างโดยรวมนะครับ มีอยู่ด้วยกัน15,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับ สร้างไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเหรียญแรกกันเลยนะครับ ก็จะเป็นกล่องสีครีมนะครับ ด้านหน้านี่จะเป็นพลาสติกใสนะครับ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีทองนะครับ บนพลาสติกสีใสนะครับ ก็จะเขียนเป็นพิมพ์เป็นนะครับ เป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นเจ้าสัวน้อยนะครับหลวงปู่แสนประสันโน วัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดนะครับพศสองห้าหกสองนะครับสร้างเมื่อปีสองห้าหกสองเหรียญนี้กำลังกำลังกระทัดรัดเลยนะครับขนาดของเหรียญนี่สูงอยู่ที่สองจุดห้าศูนย์เซนติเมตรนะครับ กว้างสิบขออภัยครับกว้างหนึ่งจุดเจ็ดเซนติเมตรนะครับ รองพระด้านในนี่เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับ สวยเลยนะครับ เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับ เหรียญแรก เป็นเหรียญรุ่นเจ้าสัวนี่เขาจะไม่มีไม่มีรายการติดมาให้นะครับ ว่ารายการลุ้นเนี่ยเป็นรายการเนื้อ ันดับที่เท่าไหร่นะครับ เขาจะไม่บอกมานะครับ เดี๋ยวมาดูกัน ใกล้ๆชัดๆนะครับ ใกล้ๆชัดๆ เนื้อนี้น่าจะเป็นเนื้ออ่าไม่แน่ใจเนื้ออะไร น่าจะเป็นเนื้อ ทองประทานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนื้อนี้น่าจะเป็นเนื้อทองประทานนะครับลงยาจีวรสองสีนะครับถ้าเป็นเนื้อทองประทานลงยาสองสีนี่จะอยู่อันดับ ประมาณลงยาลงยาน้ำเงินนะครับ น่าจะอยู่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจำนวนการสร้างอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตส่องกล้องนิดนึงนะครับ ดูความงดงามใกล้ ๆ ชัด ๆ กันนะครับ เห็นไหมครับ กล้องส่องไม่ค่อยชัดนะครับ เดี๋ยวผมใช้โทรศัพท์ซูมดีกว่านะครับ พอชัดไหมครับ เดี๋ยวผมซูมอีกนิดนึงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยว อาจจะเป็นสีขาวขุ่นนิดนึงนะครับ แสงของหลอดไฟนะครับ เดี๋ยวมาดูใบหน้าของหลวงพ่อกันเลยนะครับริ้วรอยนะครับ เป็นเส้นเลยนะครับ คมชัดมากนะครับ ใบหน้าของหลวงพู่แสนนะครับ เป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับ หลวงยาจีวรสองสีนะครับ ลงยาน้ำเงินนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นยันนะครับ ด้านบนก็จะเขียนว่าเจ้าสัวน้อยนะครับ ตรงกลางเป็นยันนะครับ ด้านข้างนี้จะพิมพ์เขียนเป็นหลวงพู่แสน วัดบ้านหนองจิกอำเภอขุนหารนะครับ จังหวัดศรีสะเกดนะครับ สองห้าหกสองนะครับนี่ฮะมีมีมีมีบอกอยู่นะครับ ด้านหลังมีโค้ดนะครับตอกไว้นะครับ ทอทหารทอทงนะครับ เป็นเนื้อทองประธานนะครับ หมายเลขโค้ดเจ็ดสามนะครับ ขนาดกำลังดีเลยนะครับ สูงสองจุดห้าเซนติเมตรนะครับกว้างหนึ่งจุดเจ็ดเซนติเมตรนะครับ ฝากลูกฝากหลานได้นะครับลูกหลานนี่แขวนนี่สวยเลยนะครับ ขนาดกำลังน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมากันครับ เหรียญถัดมา เป็นเนื้ออะไรนะครับน่าจะเป็น 3K หรือเปล่านะครับ ดูด้านหลังนิดนึงนะครับเป็นเนื้อ 3K นะครับ เป็นเนื้อทองแดงหน้ากาก 3K นะครับ ถ้าเป็นเนื้อทองแดงหน้ากาก 3K นี่สร้างอยู่ที่ 399 เหรียญเท่านั้นเองนะครับโค้ดเหรียญเป็นเลขอะไร เลขหนึ่งสามนะครับสวยเลยนะครับ ช้างน้อยด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับของรายการรุ่นเนื้อนะครับ มีอยู่ด้วยกันหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญเท่านั้นเองนะครับที่สร้างนะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมากันครับ ต่อมาเป็นเนื้ออะไร เป็นสีชมพูนะครับลงยาสีชมพู เดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับ เป็นเนื้ออัลปาก้านะครับ เนื้ออัลปาก้า เดี๋ยวซูมตัวเลขนิดนึงนะครับ เลขสี่ห้านะครับโคดเหรียญสี่ห้านะครับ เป็นเนื้ออัลปาก้า เป็นเนื้ออันปาก้าลงยาสีชมพูนะครับ ลงยาจีวอนนะครับถ้าเป็นเนื้ออันปาก้าลงยาสีชมพูนี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนื้ออัปาก้านะครับ ลงยาสีไหนก็ช่างนะครับก็จะสร้างอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนนะครับสวยเลยนะครับ เดี๋ยวมาดู เหรียญต่อมากันครับ เป็นเนื้ออะไรเนี่ยเหรียญถัดมาเป็นเนื้อ ลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อซาตินเนี่ยทองแดงซาตินเนี่ยเห็นไหมเป็นดอเด็กเนี่ยมาดูเนื้อหากันใกล้ๆสักนิดนึงเนี่ยเหรียญค่อนข้างที่จะหนานะครับ ดูขอบเหรียญเนี่ย เดี๋ยวซูมดูใบหน้าของหลวงปู่แสนกันอีกสักนิดนึงนะสวยงามคลาสสิกเลยนะครับริ้วรอยนะครับบนใบหน้าของหลวงปู่นะครับท่านไหนมีโอกาสนะครับ ได้เจอได้จับจองก็เก็บไว้นะครับอนาคตนี้หาไม่มีแล้วนะครับ สร้างไม่เยอะด้วยนะครับ ถ้าเป็นเนื้อทองแดงซาตินนี่สร้างอยู่แค่สองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับ เนื้อทองแดงซาตินหน้าเรียบนะครับ ขอบขอบด้านในนี้จะเรียบนะครับนะสวยเลยนะครับ มาดูเหรียญถัดมานะครับ เห็นอะไรแวบๆเป็นทองทองหรือเปล่าเนี่ยนี่น่าจะเป็นหน้ากากทองคำไม่ใช่ฮะน่าจะเป็นใช่ครับเป็นหน้ากากทองคำแน่เลยเนะดูด้านหลังนิดนึงเนะปิดโค้ดว่าอะไรเนี่ยเป็นทองแดงเนี่ยเป็นโดเด็กเนี่ยเป็นทองแดงนี่หน้ากากหน้ากากชุบทองหรือเปล่านะเนื้อทองแดงหน้ากากชุบทอง น่าจะน่าจะเป็นทองแดง หน้ากากชุบทองนะครับ เลขโค้ดสองหนึ่งนะครับ สวยเลยนะครับเอาไปใส่กรอบพระนะครับ น่าจะเข้ากันได้ดีนะครับสวยเลยนะครับเหรียญนี้นะครับหน้ากากชุบทอง ช่วงนี้ราคาทองค่อนข้างที่จะแพงนะครับสามหมื่นกว่าแล้วนะครับขยับขึ้นไปทุกวันนะครับ มาดู เหรียญต่อมากันนะครับ เหรียญถัดมาเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเหรียญถัดมานี่เป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงลงยาจีวรสองสีนะครับ เป็นหน้าเรียบนะครับขอบข้างนี่เรียบนะครับ ด้านในนะครับถ้าเป็นเนื้อนี้สร้างอยู่ที่ 999 เหรียญนนะครับเนื้อทองแดงลงยาสองสีนะครับ หน้าเรียบนะครับมาดูเหรียญถัดมากันครับ เป็นเนื้อ เป็นเนื้อทองแดงเนี่ยโค้ดอะไรหนึ่งร้อยนะครับโค้ดหนึ่งร้อยเป็น เป็นเนื้อทองแดงนะครับน่าจะใช่เนี่ยเป็นดอเด็กเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงลงยาจีวอนนะครับลงยาสีเขียวนี่นะลงยาสีเขียวนะครับ เหรียญถัดมานะครับ เหรียญเมื่อกี้นี่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงลงยาสีเขียวนี่สร้างอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับ เหรียญเมื่อที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมากันครับ เหรียญนี้เป็นเนื้ออะไร เหรียญนี้เหรียญนี้เป็นเนื้ออัปก้านะครับ โค้ดสองหกนะครับ ส่วนใหญ่จะเจอ แต่เลขสองหลักนะครับ เนื้ออัมบาก้าลงยาสีม่วงนะครับลงยาจีวอนสร้างอยู่ที่ห้ารอยเก้าสิบก้าเหรียญนนะครับ ถ้าเป็นรายการลงยาในส่วนของเนื้ออัมบาก้าเนี่ย ก็จะสร้างเท่ากันหมดนะครับ ห้ารอยเกาสิบเก้าเหรียญ มาดูเหรียญต่อมากันครับ นี่ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับ หรือทองแดงลงยา น้ำ เงิน นะครับสร้างห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะสวยเลยนะครับสำหรับลูกหลานนะครับ หรือแฟนนะครับ ขนาดของเหรียญนี้กำลังดีกำลังน่ารักเลยนะครับเหรียญถัดมาเป็นเนื้ออะไร เดี๋ยวผมซูมใกล้ๆ นิดนึงนะครับ เหรียญถัดมา เดี๋ยวดูท่านหลัง เป็นลอลิงเนี่ยโค้ดตัวเดียวด้วยนะครับโค้ดเลขสี่นะครับท่านไหนพอที่จะทราบข้อมูลนะครับ ก็ทักทายเข้ามาแนะนำกันได้นะครับ บางรายการนี้ผมไม่ทราบ เนื้อจริงๆเนี่ย สวยครับงดงามๆครับเหรียญนี้นะครับ เลขตัวเดียวด้วยนะครับเลขสี่เดี๋ยวเหลืออีกสองเหรียญสุดท้ายนะครับของพระเหรียญแม่แต่งรุ่นเจ้าสัวน้อยนะครับของหลวงปู่แสนปัสสันโนนะครับ หลวงปู่แสนปัสสันโนนะครับเทพเจ้าแห่งภูผาฝ้ายนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้นะครับ เป็นเนื้อทองแดง ลงยาจีวอนลงยาน้ำเงินสร้างห้ารอยเก้าสิบเก้าเหรียญ เดี๋ยวมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับ เป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับ เป็นเนื้อทองแดง ลงยาจีวอนน่าเรียบเนี่ยลงยา จีวอนสองสีเนี่ยสร้างอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับสำหรับ เหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญเม็ดแตงรุ่นเจ้าสัวน้อยนะครับของหลวงปู่แสนปัสสันโนนะครับ เดี๋ยวผมจะเอามาแจกนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสนนะครับ หรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับเหรียญรุ่นเม็ดแตงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแจกนะครับ ก็ทักทายผมเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับผมจะผมจะเอามาแจกอยู่ ในในชุดนี้นะครับ ในในคลิปนี้ผมจะเอามาแจกสิบเอ็ดเหรียญนนะครับเดี๋ยวผมจะติดสติกเกอร์ไว้นะครับผมจะติดสติกเกอร์ไว้นะครับก็ทักทายผมเข้ามานะครับ ทักทายผมเข้ามามีไอดีไลน์ก็มีนะครับท้ายคลิปเดี๋ยว ถ้าคลิปผมจะทิ้ง ID Line ไว้นะครับ ทุกคลิปก็จะมี ID Line ไว้นะครับ เป็น QR code นะครับ แล้วก็จะเป็น ID Line นะครับ สำหรับ ID Line นี่ก็ f a n p r a .com นะครับ f a n ขีด p r a .com นะครับ .com .com นะครับ เดี๋ยวผมจะเอามาแจกนะครับสิบเหรียญนนะครับ เดี๋ยวผมจะติด อันนี้ไว้เลยนะครับ ติดหมายเลขไว้เลยนะครับ หมดแล้วก็คือหมดนะครับ FC ท่านไหนที่ได้ชมคลิปนะครับ เดี๋ยวผมส่งส่งให้ฟรีนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับ เดี๋ยวผมจะติดหมายเลขไว้เลยนะครับ ก็คือถ้าไหนชอบหมายเลขไหนนะครับก็ ก็ทักผมเข้ามานะครับ ทั้งสามารถทักทางไลน์นะครับ หรือบอกทาง ใต้กระทูใต้คลิปได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนหมายเลขกำกับไว้นะครับ คลิปก่อนหน้านู้นนะครับ ผมมีแจกเหรียญ ดวงเศรษฐีของหลวงปู่หมุนนะครับ รุ่นสามนะครับแต่เหรียญนนั้นนี่หมดไปแล้วนะครับ เป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับ รุ่นสามของหลวงปู่หมุนนะครับ แต่รุ่นนั้นนี่ผมคิดราคา ทุนนะครับแล้วก็มีค่าส่งหกสิบาทนะครับ แต่รุ่นนี้นี่ผมไม่คิดนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับแต่ว่าทักทายผมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้เลยนะครับ ผมจะเขียนหมายเลขกำกับไว้เลยนะครับ เขาเลือกเอานะครับ สร้างมือปีสองห้าหกสองนะครับ สองสามปีแล้วนะครับรุ่นนี้นะ เดี๋ยวคลิปหน้าผมมีเหรียญรุ่นเจริญพรกลางของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนมาแจกนะครับ ซึ่งในกลุ่มกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ หลวงปู่พัดหลวงพ่อพัดวัดห้ด้วนก็ประมาณนี้นะครับ คลิปหน้ามีพระรุ่นไหนนะครับ ที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอให้กับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ ก็ทักผมเข้ามาได้นะครับ เหรียญรุ่นไม่แต่งรุ่นเจ้าสัวน้อยนะครับทักผมเข้ามานะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับ ก็เลือกเอาตามหมายเลขนี้เลยนะครับ หมดแล้วก็หมดเลยนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ